สวัสดีค่ะทุกคน นี่นะคะ เกจะมาสอนถักเปียกั้งปลากันค่ะ อย่างแรกก็หวีก่อนเลยนะทุกคน 看。 เราไปทำอีกข้างกันค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ซูมเข้าไปนะคะ เหมือนที่บอกเลยนะคะก็จะมาหนึ่งด้านสอง และสามก็ถักแบบนี้เลย ทุกคนก็จะได้แบบนี้เลยนะ อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเปียแบบนี้นะคะสอนแล้วนะ บ๊ายบาย